อันนี้เอา อันนี้เอาเพื่อน อันนี้แพงอยู่แพงอยู่โอ้โห โอ้มาซ่อมคูณสิบก่อนก็ได้มาถือว่าเปิดหัวแล้วกันเอาเติมเลยกปุ๊บยิปปี้ยิปปี้โอเคผมขอกราบ สวัสดี คุณผู้ชม ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผม วันนี้ก็เพิ่มหนุ่มนาะนะครับผม และตอนนี้เราอยู่ในเกม Fortune o x นะผมในค่าย PG Slot หรือ Slot PG Slot PG ล่าสุดนะครับ ผมซอสวัวทองนั่นเองนะผมสล็อตแตกงนะครับผม ขอกำไร5เท่าก็พอจ่าละครับผมนะครับผมอ่ะโอเค คำเตือนนะผมคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิง ไม่นำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีคนได้รับคำแนะนำในการรับชม และก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะผม อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ โอเค มาผมเรามาที่ทุน 300 บาทเลยจะเบ็ดหนักเลยดีไหมจัดเบ็ดหนักเลยดีไหมแป๊บผมมาดิเบ็ด 40 ครับผมวันนี้ขอสัก 1,500 บาทกันเลิกแล้วนะครับผม หาตังไปกินข้าวเอาเดินไหมเดินไหมเอาเดินเลยครับผมเดินเลยเดินเลยไม่อืมอะไรเพื่อนสวยสวยก็ทีแรกสองทีไม่เป็นไร ขอเพื่อนเพื่อนเฮ้ย เฮ้ย เออ โอ้โห อันนี้เอา อันนี้เอาเพื่อน อันนี้แพงอยู่แพงอยู่โอ้โห โอ้ มาซ่อมคูณสิบก่อนก็ได้มาถือว่าเปิดหัวแล้วกัน เอาเติมเลยกับผมยิปปี้ยิปปี้สุปเปอร์ไหม สุปเปอร์ไหมสบายไม่แก่เวนเติมเอ้ย วันนี้ทุน ทุนสามร้อย เอ้ยจริงๆก็เลิกได้แล้วนะ เพราะว่าเราผมตั้งเป้าไว้แค่พันห้าเองนะครับผม ไม่เลิกจะไปต่อ หิวตังได้กินตังได้กินตังอะทุกคน ก็ จริงๆ ก็ถ้าเล่นได้อย่างนี้เราควรรีบเลิกนะ ผมไม่ควรเล่นต่อเป็นอย่างยิ่ง ไปครับผมโอ้ย อันนี้ผมมาตัดถึงประมาณพันห้าแล้วผมถ้าถึงพันห้าแล้วมันยังไปต่อแบบมันไปเติมเลยครับผมถ้ามันถึงพันห้าแล้วมันยังไปต่อไม่ได้นะผมก็จะเลิกนะผมเอ้าเฮ้ยเอาเติมเลยครับผมเฮ้ยเฮ้ยเกินมาป่ะป้าผมอะไปกันเงี้ยว ผมว่ามันนั่นไง มันไม่เดินหรอกเธอเธอ จะมาเหล่าอ้วอะไรยังไงไอ้ใครนะผม ก็ถ้ามีคำหยาบหลุดไปหรืออะไรไปก็ขอประทานโทษกันด้วยนะครับผม เป็นสีสันในการรับชมเท่านั้นนะ ไม่มีเจตนาแต่ว่าใครนะครับผม เห็นไหมเห็นไหมสังเกตไหมถ้ามันแตกช่วงแรกๆเนี่ย หลายๆคลิปที่ผมพูดไปนะผมมันจะไม่ค่อยจ่ายต่อนะ ไป เดี๋ยวออโต้สิบครั้งผมจัดไป โอ้ ขอญาตขอญาตตึงแล้วผมขอญาตตึง เห็นไหมสังเกตไหมมันไม่จ่ายนะผมสี่ร้อยแล้วหาย วับไปกับตา จะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับทุกผู้ชมยังไงดีครับ ยังไงดีครับผม จริงเป้าผมที่ตั้งไว้ประมาณพันห้านะผมพันห้าผมก็เลิกกันนะห้าเท่านะผมโอเคไปต่อนิดนึงลวกันนะครับผมโหมันมันจ่ายไวเกินไปแล้วคลิปมันก็สั้นเกินไปแล้วนะครับผม ใจนึงก็อยากเลิกอีกใจนึงก็อยากไปนะผมเพราะว่าเกมตอนนี้มันกลางๆนะมันมีสิทธิ์จ่ายแล้วก็ไม่มีสิทธิ์จ่ายนะผม เลิกดีกว่านะผมเอาตังค์ไปใช้ดีกว่านะผมโอเค ก็ขอจบที่2,000เลยละกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนุ่มนักเลยกันด้วยนะผมและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ